เรื่องของโคกหนองนาโมเดลปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้วนะฮะซึ่งผมได้เข้าโครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน ตัวผมเองก็มีโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์สังคมนะฮะซึ่งพระอาจารย์สังคมก็ถามว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยทำโคกหนองนาโมเดลในแบบฉบับของการที่เราเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยผมสนใจนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆผมผมอยากได้ลองลองทำสักที่หนึ่งเพื่อที่ให้เป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านผมก็เลย ตัดสินใจตัดสินใจทำโคกหนองนาดาราโมเดลที่รัตนบุรีที่สุรินทร์ตรงนี้นี่คือโคกหนองนาโมเดลของผมนั่นเองนะครับ มาเดี๋ยวผมจะพาทัวร์นะฮะตามผมมานะครับปีที่แล้วอ่ะค่อนข้างที่จะแบบแรงพอสมควรเลยครับ และที่ตรงนี้ก็ก็เป็นที่โล่งๆ โหก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงเร็วนะแล้วก็ไม่อยากจะคิดว่าอีก 5 ปีมันจะเป็นแบบไหน ปีที่แล้วเนี่ยเราได้มาขุดคลองไส้ไก่ของเราไว้นะฮะขุดเป็นหนองน้ำ เพื่อที่ได้ใช้ แต่พอมาปีนี้เราได้เห็นน้ำที่เต็มคลองไส้ไก่ของเราเต็มหนองของเราอะไรเงี้ยฮะหลังจากที่เราขุดไปเนี่ยพอเวลาผ่านไป 2 เดือน เรามีน้ำนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันแล้งฝนไม่ตก แล้วตอนนั้นกำลังทำนาอยู่ ที่ข้างๆครับก็คือที่เพื่อนบ้านเนี่ยมาขอดูดน้ำจากที่ของผม มันก็ทำให้เรารู้สึกแบบ ชื่นใจอ่ะนี่คือการแบ่งปันหนึ่งละที่เรามีโอกาสได้ให้โดยที่ เราก็ไม่ได้เสียอะไรนะฮะนี่คือสิ่งที่ได้มา ซึ่งปีนี้พอปีนี้ผ่านไปอ่ะน้ำเยอะมาก ผมไม่ได้รู้สึกแปลกใจนะผมเข้าใจครับว่าวิถีชีวิตชาวนาคือที่นาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางที่อาจจะไม่ขุดหนองเลย อยากจะถาม ถามพี่ๆน้องๆชาวนานะฮะว่าบางทีถ้าปีไหนที่มันแล้งอ่ะแล้วเราทำนาไม่ได้แล้วเราจะเอาอะไรหล่อเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมฮะถ้าเราไม่มีน้ำตรงนี้ นี่เป็นต้นต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็มีต้นกล้วย ซึ่งปีนี้จะเห็นชัดๆ ก็คือต้นกล้วยที่ออกเครือแบบสวยงามดูดิที่ของบอยเอง ในโคกหนองนานโบเรลเนี่ยผมจะเอา 30%เป็นน้ำผมจะเอา30%เป็นที่ทำมาหากินนั่นก็คือเอาไปทำไปทำที่นานะฮะอีก30%เราเอามาทำเป็นป่ามาปลูกป่า แล้วก็อีก 10%เรามาทำที่อยู่อาศัย นี่นะฮะ ผมจะพามาดูที่ทำกินของผม นั่นก็คือการทำนา ซึ่งปีที่แล้วเนี่ย ก็ได้ลองดำนาครั้งแรก จริงๆ ผมเองก็ไม่เคยคิดเลยว่าบอยพิษณุจะมาทำนา แล้วก็ได้กินผลผลิตจากที่ทำกินของตัวเอง แล้วตอนนี้ผมก็ลงมาอยู่ที่ที่นาของผมแล้วนะฮะ แปลงนาของผมนะฮะ วันนี้ผมจะมาทำอะไรครับ วันนี้ผมจะมาใส่ปุ๋ยครับ นี่คือปุ๋ยอินทรีย์ครับ ปุ๋ยอินทรีย์มีอะไรบ้าง มีวัวล้วนเลยครับ และจะทำให้ข้าวของผมเนี่ยกลายเป็นข้าวอินทรีย์ด้วยนะครับ และทำให้ผลผลิตเนี่ยงอกงาม ชาวบ้านยุสายเบิร์ด ชาวบ้านซอยคอยแน่วันปุ๋ยครับ มามามาซอยกัน ซอยกัน ขี้บ่นจังเลยอะรู้แล้ว หลังจากที่ดำนาไปฮะ ต้นข้าวก็ขึ้นมา แล้วเราก็จะต้องมากำจัดหญ้าครับหญ้าทั้งหลายพวกนี้นะฮะ มันก็จะทำให้ข้าวเนี่ยไม่เจริญเติบโตแย่งปุ๋ยกัน ก็รู้สึก ดีใจมากครับที่ตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งสำหรับโครงการนี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจอ่ะภูมิใจแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ภูมิใจไปมากกว่านั้นก็คือว่าเรามีชาวบ้าน ที่เขาอยากทำแบบเรา เดี๋ยวกินข้าวกันเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องหาผลไม้กินกันนิดนึงกล้วยนี่แหละครับ เออคืออันนี้น่าจะได้แบ่งชาวบ้านกันดีกว่าคืออันนี้นะฮะอุ๊นี่นะฮะ ได้แล้ว นี่ เดี๋ยวไปแบ่งกันกินนะฮะ แล้วต้นที่ตัดแล้วเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยก็ ไอ้พวกพวกเนี้ยเนี่ยเราก็ปกคลุมเข้าไปอ่าก็จะทำให้ความชุ่มชื้นมีอยู่บนหน้าดินนะครับผมว่านี่มันเป็นทฤษฎีแนวใหม่นะที่คนอาจจะไม่เคยสัมผัส แต่ถ้ามาสัมผัสลองดูแล้ว ประโยชน์มันเยอะมากมากกว่าการแค่ เรามีที่ของเราแล้วทำแค่นาอย่างเดียวอะไรเงี้ย แต่อันนี้เราได้ผลประโยชน์จากการปลูกปลูกปลูกพืชผักสวนครัวเราเก็บผลผลกินได้นู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยมันมันประโยชน์มันหลากหลายจริงๆอะฮะแล้วก็มันต่อยอดไปให้กับชาวบ้านได้มีโอกาสได้ทำอะสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ผมถือว่าผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่สามารถบอกต่อให้กับคนไทยอีกหลาย ๆ คนได้มีโอกาสได้เจอสิ่งดีๆและหลักสูตรดีๆ ใหม่ ๆ